ชุดว่ายน้ำวินเทจลายผีเสื้อราคาเท่าไหร่ เอ่อชุดว่ายน้ำวินเทจลายผีเสื้อราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งราคาเออน้องรวมส่งปะเฮ้ยน้องชุดว่ายน้ำวินเทจลายผีเสื้อราคาเท่าไหร่แปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งค่ะ ฮะแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งค่ะอะไรนะโอ้ยตอบช้าอ่ะไปซื้อที่อื่นดีกว่าเฮ้ยคุยเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงแปดร้อยได้ปะพี่จะซื้อให้แฟน ราคานี้ลดไม่ได้แล้วจริงๆ ค่ะพี่โอ้น้อง800บาทเขาก็ขายกันทั้งนั้นแหละ ไม่ได้จริงๆ ค่ะพี่ราคานี้หนูก็ลงสองพันคถ้าเป็นเด็กแบบนี้นี่มันจะย้อยไหมคะ คราวที่แล้วนะหนูซื้อมาจากร้านอื่นไปไว้น้ำที่หาดแม่ละพิ่งแค่แป๊บเดียวนะคะพี่ โอ้โหผ้านี่ย้อยลงมาจริงๆแปดร้อยยี่สิบคือจริงๆ แล้วหนูก็ชอบนะคะแบบปิ้นๆแต่แบบ โอ้ยตรงของผ้านี่มันเบอินบังคลาเทศหรือเปล่าอะคะ คือวันก่อนจำจำเซอร์เจอรในเน็ตนะคะว่าที่บังคลาเทศนี่เขาใช้แรงงานเด็กด้วงค่ะเอาอะงี้่ะพี่ขอเสื้อเนี่ยก็ได้นะ400ส่วนเกงให้แฟนพี่เขาหาเองแฟนพี่เขาอยากได้จริงๆอะน้องนะ สวัสดีวันจันทร์โอ้บ้า สวัสดีค่ะ พอดีเห็นว่าหน้าตาพอใช้ได้ พอจะมีเวลาสักสองนาทีไหมคะไม่มีเว้ยลีเราไม่ตอบอ่ะแม่ค้าวันนี้วันพระนะจ๊ะ แค่มีเน็ตก็ทำได้แล้วสื่อไม่ได้อะไรสื่อไม่ได้อะไรสื่อไม่ได้อะไรทำไมไม่ได้อะไรเออน้องแล้วนี่สรุปลมค่าส่งปะ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 ฉากในมหาวิทยาลัย จังหวะที่ลูกค้าผู้หญิงเดินเข้ามาหา แม่ค้าก็มองมาที่ลูกค้า เมื่อตัดภาพมาที่แม่ค้า จะเห็นว่าเธอกำลังเบือนหน้าหนีตัดภาพมาอีกทีเธอก็กลับมามองลูกค้าอีก นอกจากนี้ ระยะห่างของลูกค้าในมุมกว้าง เธอยืนแทบจะติดกับแม่ค้าเลย พอตัดมาในฉาก close up ทั้งลูกค้าและแม่ค้ากลับอยู่ค่อนข้างห่างออกจากกัน